ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาคณิตพิชิตโอเน็ตระดับมัธยมต้น ในวิชานี้นักเรียนจะได้ทดสอบความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ และทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ หรือยังเข้าใจผิดอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตวิชานี้ประกอบไปด้วย 4 บท เรียงตามเนื้อหาที่ใช้ทำข้อสอบโอเน็ตได้แก่จำนวนและการดำเนินการ สมการและอสมการ เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น โดยในแต่ละบทจะมีบทเรียนเรื่องย่อยๆ หลายเรื่อง ในแต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีระดับความง่ายถึงง่ายมาก แต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด ก็จะตอบผิดได้ง่ายถึงง่ายมากเช่นกันครับ ในการทำแบบทดสอบก่อนเรียน นักเรียนสามารถส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากมีข้อผิด นักเรียนสามารถดูวิดีโอทบทวนบทเรียน เพื่อทบทวน และทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจได้ โดยแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนสามารถตอบได้จนกว่าจะถูก แต่ทุกครั้งที่นักเรียนตอบผิด โจทย์จะสุ่มตัวเลขขึ้นมาใหม่ และนักเรียนจะต้องคำนวณใหม่ทั้งหมด ดังนั้นไม่แนะนำให้เดาคำตอบนะครับ แต่สำหรับนักเรียนที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ถูกทุกข้อ นักเรียนสามารถข้ามบทเรียนเรื่องนั้นไปได้เลย โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของแบบทดสอบ อย่างไรก็ตาม นักเรียนสามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนเก่าได้ตลอด โดยคลิกที่เมนูด้านซ้ายและด้านบนครับ เมื่อจบในแต่ละบท ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบท ซึ่งมีความยากใกล้เคียงกับข้อสอบโอเน็ตและมีการประเมินผลเพื่อผ่านรายวิชานี้ด้วยครับ โดยในแต่ละข้อจะให้โอกาสนักเรียนตอบได้ข้อละสองครั้ง หลังทำแบบฝึกหัดท้ายบทแล้ว จะมีตัวอย่างข้อสอบ o n e t ของปี 60และ61 พร้อมเฉลย ให้นักเรียนได้ฝึกทำเวลาที่ใช้เรียนทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีอยู่ก่อน ซึ่งใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นตัววัด นักเรียนที่เข้าใจทุกเนื้อหาดีอยู่แล้ว อาจใช้เวลาเรียนแค่ 2 ชั่วโมง ในการทำแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว หรืออาจใช้เวลาสูงสุด 10 ชั่วโมง หากเข้าเรียนทุกบทเรียนและทำทุกกิจกรรม ซึ่งนักเรียนสามารถแบ่งเวลาเรียนได้ตามสะดวกครับ ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และโชคดีในการสอบครับ